สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้ผมจะมาสอนการแบ็กอัพรายวิชาที่ได้สร้างไว้ และการรีสตอร์นำข้อมูลกลับมาใช้งานใหม่นะครับ ในขั้นแรกนะครับ เราก็ไปที่รายวิชานะครับ ที่เราต้องการแบ็กอัพข้อมูลนะครับ จากนั้นมาที่เมนูทางด้านซ้ายมือนะครับ ชื่อว่าการจัดการระบบเราทำการคลิกเลยครับที่การสำรองข้อมูล ทางระบบนะครับจะให้เราเลือกได้นะครับว่าเราต้องการที่จะ แบ็กอัพข้อมูลนะครับ หรือว่ากิจกรรมไหนบ้างนะครับ ที่เราได้สร้างไว้แล้วนะครับ หากว่าเราไม่ต้องการข้อมูลของสมาชิกนะครับ แบ็กอัพไปด้วย เราทำการคลิกเลยครับที่ขวามือทางด้านบนสุดนะครับ ก็จะเป็นการไม่นำข้อมูลของสมาชิกติดไปด้วยนะครับ ต่อมาคลิกขั้นต่อไปครับ จากนั้นนะครับทางระบบจะให้ตั้งชื่อไฟล์ที่เราต้องการแบ็กอัพนะครับ โดยจะมีการตั้งค่า default ไว้นะครับ ก็คือชื่อย่อของรายวิชา ปี เดือนวันนะครับ แล้วก็เวลา ซึ่งตัวอย่างนี้ก็คือเวลา 9 โมงนะครับ 53 นาทีนะครับ จากนั้นมาทางด้านล่างนะครับ คลิกขั้นต่อไปครับทางระบบจะทำการแบ็กอัพข้อมูลเป็นไฟล์นะครับ นั้นนะครับ เราทำการคลิกนะครับไฟล์ที่เราต้องการแบ็กอัพไว้นะครับ เพื่อดาวน์โหลดลงมาสู่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือแหล่งเก็บข้อมูลต่างๆได้นะครับ ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาในการดาวน์โหลดนะครับ ขึ้นอยู่กับขนาดขนาดไฟล์นะครับ ขนาดเนื้อหาหรือว่าสื่อต่างๆ ที่อยู่ในรายวิชานั้นๆนะครับ จากนั้นนะครับหากว่าเราต้องการที่จะรีสตอร์ข้อมูลในรายวิชานี้นะครับ กลับไป ไป ใช้ในรายวิชาอื่นๆสามารถทำได้นะครับ โดยการไปยังรายวิชานะครับที่เราต้องการรีสตอร์ข้อมูลนะครับเนื่องจากตัวอย่างนะครับก็จะเป็นรายวิชาที่ ไม่มีเนื้อหาใดๆนะครับจากนั้นนะครับ กลับมาที่เมนูของการจัดการระบบนะครับ คลิกที่การกู้คืนครับ เมื่อคลิกที่การกู้คืน จะมีการให้อัปโหลดไฟล์นะครับ ที่เราต้องการจะรีสตอร์คลิกที่อัปโหลดไฟล์ครับและทำการบล็อกไฟล์นะครับ จากนั้นนะครับ คลิกอัปโหลดไฟล์นี้นะครับ ซึ่งระยะเวลาในการอัปโหลดก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์เช่นเดียวกันครับ โดยที่ไฟล์ที่ทาง Moodle นะครับทำการแบ็กอัพให้ก็จะเป็นไฟล์นามสกุล zip นะครับ ซึ่งเป็นไฟล์ที่มีการบีบอัดข้อมูลครับ นั้นนะครับ เมื่อทำการอัปโหลดไฟล์ขึ้นสู่ระบบของ Moodle เรียบร้อยแล้วนะครับ คลิกที่กู้คืนครับ จากนั้นนะครับทางระบบจะมาสอบถามนะครับว่า ต้องการเพิ่มข้อมูลลงในรายวิชาที่มีอยู่ หรือว่าสร้างรายวิชาใหม่นะครับถ้าคลิกว่าใช่นะครับ นั้นคลิกขั้นตอนต่อไปครับซึ่งในการคู่คืนนะครับ ก็สามารถที่จะระบุได้ว่าเราจะสร้างเป็นรายวิชาใหม่นะครับ จะเพิ่มข้อมูลเข้าไป หรือว่าจะลบรายวิชาที่มีอยู่ก่อนนะครับ ซึ่งในกรณีนี้เราเลือกที่รายวิชาใหม่นะครับ สามารถตั้งชื่อย่อของรายวิชาได้นะครับ ชื่อเต็มของรายวิชาจากนั้นนะครับ คลิกขั้นตอนต่อไปครับ ต่อมาคลิก คลิกกู้คืนรายวิชานี้เดี๋ยวนี้ครับ น้นนะครับก็จะการกู้คืนก็จะสำเร็จเรียบร้อยนะครับคลิกขั้นต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับ ในรายวิชานี้นะครับ ก็ตอนแรกเป็นรายวิชาที่ว่างอยู่ ก็จะมีเนื้อหาต่างๆนะครับ เหมือนกับรายวิชาต้นฉบับที่เราแบงค์อัพมาทุกประการนะครับ ขอบคุณครับ